สวัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์พัชรากลานนะคะ จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมของการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนรู้ภาษาค่ะ แต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยกันนะคะ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองตอบคำถามหนึ่งข้อก่อนค่ะ ซึ่งคำถามก็คือ คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา หรือว่า computer assisted language learning คืออะไร ให้เวลา10วินาทีนะคะ ลองเขียนคำตอบลงบนกระดาษโน้ตดูค่ะ ตอบกันได้ไหมคะ อย่างที่ได้มีการเกริ่นนำไปแล้วนะคะ ในตอนต้นว่า ปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ก่อนอื่นนะคะ เราลองมาดูกันว่า คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา หรือว่า computer assisted language learning เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ดรสริญญาพอดีวันนี้มีคำถามนะคะ ไม่ทราบว่าจริง ๆแล้วเนี่ย computer assisted language learning มีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะ วัสดีค่ะ อาจารย์พัชราการ Computer Assisted Language Learning เนี่ย หรือที่หลายๆ คนกันเรียกกันว่า CALL หรือ CALL เนี่ย มันเป็นคำที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 30 กว่าปีที่แล้ว ก็คือประมาณคริสตศักราชที่ 1983 ค่ะ นานมากเลยนะคะ คำว่า Call เป็นคำที่ตั้งขึ้นในการประชุมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความสนใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนภาษา หลังจากการประชุมครั้งนั้นคำว่า Computer Assisted Language Learning หรือขอเรียกสั้นๆว่า CAL ก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในวงการศึกษา ทั้งเพื่อการนำเสนอเนื้อหา เพื่อการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน รวมไปถึงการใช้เพื่อการวัดและประเมินผล เช่น การทำแบบทดสอบในคอมพิวเตอร์เป็นต้น และในสมัยเริ่มแรกนะคะคอเนี่ยหมายถึงอะไรคะก็คือในยุคต้นๆเนี่ย คอเนี่ยจะมีความหมายกว้างๆโดยหมายถึงศาสตร์ทางเทคโนโลยีและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหมายความว่าในยุคนั้นเนี่ยคอเนี่ยเน้นผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เหรอคะ ใช่ค่ะ ยุคเริ่มแรกจะเน้นที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของกลุ่มผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 หรือที่เราเรียกกันว่า L2 หรืออาจจะเรียนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศหรือ EFL เหมือนในประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะ ในยุคนั้น เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า การเรียนภาษาก็ยังมีสื่อที่จำกัด ดังนั้นจุดประสงค์ของคอในยุคต้นก็คือ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้มีสื่อการเรียนการสอนใหม่ ๆ ที่ช่วยให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาได้หลากหลายและดีขึ้นค่ะแล้วต่อมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงความหมายของคออีกหรือเปล่าคะ มีค่ะ ก็คือที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นความหมายในยุคปี 80 ซึ่งต่อมาในยุคปี 90เนี่ยจะเป็นช่วงแห่งการศึกษาวิจัย ความหมายของคอ เลยเปลี่ยนไปจากที่เน้นการเรียนของผู้เรียน ไปเป็นการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างนักการศึกษาท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านนี้ก็คือไมเคิลเลวีซึ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอจาก The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเลวีได้ให้ความหมายของคอว่า หมายถึง การค้นคว้าและการศึกษาเกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนภาษา ความหมายนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบคอมพิวเตอร์ด้วย ก็คือคอมพิวเตอร์มีความทันสมัยมากขึ้นกว่าช่วง 10 ปีแรก สามารถรองรับการนำเสนอเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบเครือข่ายทำให้รูปแบบการเรียนการสอนภาษา เกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้านคอก็เลยมุ่งเน้นที่จะศึกษาหาวิธี การนำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเนี่ยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ค่ะแล้วในปัจจุบันนะคะความหมายของ call เนี่ยยังเน้นที่การศึกษาวิจัยอยู่หรือเปล่าคะ ความหมายเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแน่นอนเลยค่ะ ก็คือตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมาเนี่ยคอจะเน้นที่กระบวนการเรียนรู้มากกว่าการวิจัยค่ะดังนั้นความหมายของคอในช่วงหลังยุคปี 90 ก็จะใช้หมายถึง กระบวนการใดก็ตามที่ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาภาษาของตนเอง ซึ่งคอมพิวเตอร์ในที่นี้ไม่ได้จำกัดแค่เครื่อง PC ตั้งโตที่เราคุ้นตากัน แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์แบบพกพาที่ทันสมัยอื่น ๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กล้องบันทึกภาพแบบดิจิทัล และอุปกรณ์อื่น ๆ นอกจากนี้ คอในยุคปัจจุบันยังให้ความสำคัญกับประเด็นด้านการออกแบบสื่อการสอน โดยมีการนำคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาช่วยในการนำเสนอเนื้อหามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ ทั้งระบบภาพและเสียงแบบมัลติมีเดียเพิ่มมากขึ้น นอกจากจะเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว คอสมัยใหม่ ยังเน้นพัฒนาบทเรียน ตามทฤษฎีการเรียนการสอน และยังให้ความสำคัญกับวิธีการสอนที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อีกด้วย หมายความว่ามีการเน้นที่การสร้างสื่อการเรียนรู้เท่านั้นเหรอคะก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสื่อที่เราต้องสร้างเองเท่านั้นนะคะ สื่อการสอนสำหรับคอเนี่ยเราสามารถใช้สื่อที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการเรียนภาษาก็ได้ หรือ อาจจะเป็นการประยุกต์ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ที่ผลิตเพื่อจุดประสงค์อื่นก็ได้ เช่น การใช้วิดีโอหรือว่าสื่ออื่นๆ ค่ะ ประยุกต์ใช้ในที่นี้ก็คือการหาสื่อที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาปรับใช้หรือเปล่าคะ ใช่ค่ะ เช่น เราไปพบสื่อวิดีโอที่น่าสนใจใน YouTube และตรงกับเนื้อหาที่เราจะสอน เราก็นำเอาคลิปนั้นเนี่ยมาปรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน แต่อย่าลืมนะคะ เราต้องให้เครดิตกับเจ้าของคลิปด้วยนะคะ เช่น ในวิดีโอคลิปนี้เป็นการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยเว็บ BBC ของประเทศอังกฤษ ซึ่งจากวิดีโอนี้เราจะเห็นตัวอย่างการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา และที่สำคัญสามารถเรียนได้ฟรีโดยไม่เสียเงินด้วยค่ะ โดยสรุปแล้วความหมายของคอ ก็จะปรับตามยุคตามสมัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี คือในช่วงปี 80 ความหมายจะจำกัดที่การใช้เทคโนโลยี ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ต่อมาในยุคปี 90 ความหมายจะมุ่งไปที่การศึกษาและวิจัยทางด้านการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน และต่อมาในยุคปี 2000 เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหลายช่องทางมากขึ้น ความหมายของคอจึงเน้นที่การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาโดยเฉพาะ และการประยุกต์ใช้สื่ออื่น ๆ เพื่อมาใช้ในการเรียนการสอนภาษา สื่อการสอนหรือว่าโปรแกรม Call ที่มีใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะคะ มีอะไรบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยสื่อ Call เนี่ยมีมากมายหลายแบบนะคะแต่เราก็สามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆเนี่ยได้ 4 ประเภท เรามาลองดูแต่ละประเภทกันเลยนะคะ ดีค่ะสื่อการสอนคอประเภทแรกเรียกว่าคอซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยการเรียนรู้ภาษาโดยเฉพาะ ตัวอย่างของสื่อคอประเภทนี้ก็เช่นซีดีสอนภาษา หรือโปรแกรมสอนภาษา ส่วนใหญ่คอซอฟต์แวร์จะมาในรูปของแผ่นซีดีที่จะต้องนำไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือในเครื่องแล็ปท็อป ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมที่มีความสมบูรณ์ในตัวก็คือ จะมีการนำเสนอบทเรียนพร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบเพื่อประเมินผู้เรียน อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างของโปรแกรม คอสักหนึ่งโปรแกรมได้ไหมคะ ได้เลยค่ะ ก็คือถ้าเราจะพูดถึงโปรแกรมเรียนภาษาที่ใช้กันมากในระดับมหาวิทยาลัยโปรแกรมหนึ่งเนี่ย หลายๆท่านอาจจะได้เคยได้ยินชื่อมาแล้ว หรืออาจจะเคยใช้งานมาแล้วด้วยซ้ำโปรแกรมนั้นเนี่ยก็คือโปรแกรม Tell Me More ค่ะ Tell Me More เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นสูง ตัวโปรแกรมจะประกอบไปด้วยทั้งภาพ เสียงและกราฟิก ที่ใช้ในการเรียนทักษะการฟัง การพูด อ่านและเขียน นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัด การใช้ภาษามากกว่า 10,000 แบบฝึกหัด ขอยกตัวอย่างในส่วนเวิร์กช็อปฝึกการพูดก็แล้วกันนะคะ ในโปรแกรมจะมีวิดีโอบทสนทนาให้ผู้เรียนได้ฝึกฟัง และมีคำถามตามจากวิดีโอให้ผู้เรียนตอบ จากนั้นผู้เรียนจะฝึกออกเสียงประโยคและคำที่อยู่ในบทสนทนา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกภาษาเพิ่มเติมอื่น ๆ อีก เช่น จับคู่รูปภาพกับคำศัพท์ เกม crossword หรือแม้แต่แบบฝึกเขียนตามคำบอกหรือ dictation แล้วสื่อการสอนคอประเภทที่ 2 คืออะไรคะ สื่อการสอนประเภทที่2เนี่ยก็คือ generic software ค่ะ แล้ว generic software คืออะไรคะอาจารย์ฟังแล้วไม่คุ้นเลย ก็คือถ้าเราเรียก generic software เนี่ย เราอาจจะไม่คุ้นกัน แต่จริง ๆ เนี่ย มันเป็นโปรแกรมที่เราหรือแทบจะทุกคนเลยก็ได้ ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น โปรแกรมพิมพ์งาน Microsoft Word โปรแกรมในการนำเสนองาน Microsoft PowerPoint หรือโปรแกรมในการคำนวณ Microsoft Excel ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ ข่าวว่าแต่โปรแกรมพวกนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมคอด้วยเหรอคะ เป็นค่ะ เพราะว่า generic software เนี่ยเป็นสื่อหรือโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ แต่เราเนี่ยก็สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาได้นะคะ ก็เช่น เราก็ให้ผู้เรียนเนี่ยฝึกเขียนภาษาอังกฤษ โดยการพิมพ์เรียงความในโปรแกรม Word ก็ได้ค่ะ หรือเราอาจจะให้เขาฝึกนำเสนอ โดยการใช้โปรแกรม PowerPoint ก็ได้ค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะ แล้วสื่อประเภทที่3เนี่ยคืออะไรคะค่ะ สื่อประเภทที่ 3 ก็คือ โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาผ่านเว็บ เช่น พจนานุกรมออนไลน์ หรือพวกสารานุกรมออนไลน์ รวมทั้งเว็บข่าวแมกกาซีนออนไลน์อีบุ๊กบล็อกวิกิหรือแม้กระทั่งโปรแกรมเรียนภาษาออนไลน์ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ ค่ะก็ผ่านมาแล้วนะคะทั้งหมด 3 ประเภท ว่าแต่ประเภทสุดท้าย คืออะไรคะสื่อประเภทสุดท้ายประเภทที่4เนี่ยเป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาผ่านการสื่อสารที่เราเรียกกันว่า โปรแกรมการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Mediated Communication ซึ่งเราสามารถเรียกย่อๆได้ว่า CMC ค่ะ CMC นะคะ ปัจจุบันเราใช้โปรแกรมสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสารผ่านอีเมล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน Facebook หรือ โซเชียลเน็ตเวิร์กอื่น ๆ หรือแม้แต่การแชทออนไลน์กับเพื่อน รวมทั้งการสนทนาแบบเห็นหน้าผ่านโปรแกรม Skype หรือ FaceTime ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรม CMC ที่เราคุ้นเคย เราสามารถฝึกการใช้ภาษาโดยลองสื่อสารโดยใช้ภาษาเป้าหมายที่เราเรียนกับเพื่อน ๆ ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะคะ น่าเสียดายนะคะที่เวลาในวันนี้ใกล้จะหมดแล้ว หลังจากจบบทเรียนในวันนี้ทุกคนพอจะบอกได้หรือยังคะ ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาหรือว่าคอเนี่ยคืออะไร นอกจากความหมายของคอแล้วเนี่ยเรายังได้พูดคุยกันเรื่องประเภทของสื่อการสอนหรือโปรแกรมคอที่ใช้กันในปัจจุบันก็คือซอฟต์แวร์จิน Generic อฟต์แวร์โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ และโปรแกรมการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์สำหรับบทเรียนต่อไปเนี่ยเราจะไปดูพัฒนาการของคอกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไป สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ